อยากจะดูอยากจะเล่นเอาพ่อแม่มาดูด้วย โอเคครับผมวันนี้ขอกล้าสวัสดีแขกผู้เกียรติทุกชมทุกท่านที่เข้ามารับชมเราด้วยนะฮะ วันนี้ก็หายไปหายหลายวันนะผมสามวันแล้วผมที่เราไม่ได้เจอกันนะครับผมสามวันแล้วนะฮะเออ มาวันนี้เรามาดูกันผมว่าเกมอียิปต์นะผมจะเข้าขนาดไหนนะ เออเข้ามาเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่สำคัญตอนนี้นะครับผม สมาชิกตอนนี้ผมเข้ามารับเลยนะผมรับเลยห้าสิบผมรับเลยห้าสิบผมฝากรลงวัดสองรับเลยห้าสิบที่ผมจ่ายที่ต่ำกันนะผมตอนนี้เข้าดีมากครับผม โอ้โหมาแล้วผมรางวันนี้เจไหลลงมา ช่องที่สองหรือเปล่าอู้หูไม่มาผมกู้ชมทุกท่านเออต้องบอกครับผมตอนนี้ผมเทศกาลกินเจใหญ่ดลืมกินเจนะครับผม เพื่อบูชาโซ่นะครับผมที่สำคัญนะครับผมดวงกำลังมา ช่วงนี้โอ้โหเจเข้ามาไหลลงมาเป็นสิบลงมา อู้หูเอช่องนี้ช่องเอเป็นวายหรือเปล่าเปลี่ยนสิบลงมาแล้วก็มาไต่ขออู้หูเปลี่ยนมาไต่ขอเป็นวายทั้งที่สองแล้วเชื่อมมาดอกนี้ โอ้โหดูเรื่องครับผม ดอกนี้ตัวแพงมาหรือเปล่า ตัวแพงไม่มาผม โอ้โห แต่ว่าตัวนี้มาเปลี่ยนวาย รู้เรื่องครับผม ดอกนี้มาไอเขียวยักษ์ โอ้โหพันสี่ร้อยห้าสิบสองครับผมเพื่อนเพื่อนโอ้โห มาเลยครับผมตัวนี้คูณสิบสองรางวัลก็ตรงเลยครับผม โอ้โห ต้องบอกเลยครับผมนะเวลานี้ต้องให้เขาเลี้งผมที่นี่ทีเดียวนะผมสามารถกดเข้ามาด้วยกันได้เลยสามารถเข้ามาเล่นด้วยกันผมผมได้ปังบุดเอาให้ด้านล่างคลิปนี้นะปังบุดเอาให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับผมก็สนใจสามารถคลิกเข้ามาเล่นด้วยกันได้เลยครับผมช่วงเวลานี้กลางแตกดีมากผม ช่วงเย็นๆนะผมแตกดีมากเข้าดีมากที่สำคัญตอนนี้วาเชื่อมมาแล้วยังไงต่ออู้หูเอดอกนี้ไหลไปเจ็ดร้้อยหาหกแล้วก็คิวลงมาต่อเนื่องแล้วยังไงครับผมหมดตัวเล่นเม็ดนี้กินเข้ามาอีกแล้วนะผมทุกท่านโอ้โห เข้าดีขนาดนี้รออะไรอยู่ครับผมค่ายพีจีกำลังแต่ค่ายทีพีจีกำลังแต่ผมที่อื่นไม่รู้แต่ที่นี่เข้าแน่นอนสามารถคลิกได้ที่ร่างคลิปนี้นะครับเออใครเข้าไม่เข้าก็สามารถขับมาคอมเมนต์กันได้นะครับผม กลับมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะว่าเข้าหรือไม่เข้าผมเรามีรางวัลปลอบใจให้นะเออแต่ตอนนี้ครับผมรีบมาเล่นนะผม ก่อนที่จะหมดโปรโมชั่นตอนนี้เด็กดีจัดเลยโอเคเนาะก็จบไปเพียงเท่านี้นะครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิดงแจ้งเตือน มาวันสองพันเก้าเพราะว่าในวันพรุ่งนี้จะมาเล่นอะไรแตกอะไรมันจะแตกในวันพรุ่งนี้เรามารับชม กันในวันต่อไปสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ